สวัสดีค่ะพี่ค่าย หนูชื่อนางสาวชัติดานิพวงลา ชื่อเล่นชื่อว่าครีม กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรจังหวัดร้อยเอ็ด หนูชอบเรียนวิชาภาษาไทยค่ะ เพราะว่าวิชาภาษาไทยคือจุดเริ่มต้นของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เหตุผลที่หนูอยากเข้าค่ายสารฝันฉันอยากเป็นครูคือ หนูอยากจะฝึกประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นครูค่ะ เพื่อนำไปต่อยอดวิชาชีพครูในอนาคตต่อไปค่ะจำเป็นมากๆค่ะ เพราะเด็กนักเรียนใช่ว่าเขาจะอยู่คนเดียวเพียงลำพัง แต่พวกเขายังต้องการเพื่อนที่จะคอยเรียนรู้ไปด้วยกัน ต้องการคุณครูที่จะให้คำแนะนำปรึกษาและสนับสนุนในสิ่งที่นักเรียนชอบค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบทฤษฎีหรือปฏิบัติ ก็ควรจัดอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน เป็นสถานที่จริงใช่ว่าจะอยู่แต่ในห้องนอนตาจ้องมือถือ หรือไม่ก็อุปกรณ์เรียนออนไลน์อื่นๆ เท่านั้นค่ะ หนูจะนำไปสอนในเรื่อง การเป็นคนกระหายความรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะ เพราะนิสัยของผู้ที่ประสบความสำเร็จพวกเขาพัฒนาตนเองในทุกด้านสแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และหนูอยากให้คนในเมืองปฏิบัติเปรียบเสมือนน้ำครึ่งแก้วค่ะ เพราะน้ำเหมือนความรู้ที่จะไปเติมเต็ม ในแก้ว เปรียบดังตัวคนเราที่จะรับเอาความรู้ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตค่ะ ค่ะสุดท้ายก็อยากจะบอกพี่ค่ายว่า แบบทดสอบทุกข้อและคลิปวิดีโอนี้หนูตั้งใจทำมาก ๆเลยค่ะ หนูขอสัญญาว่าถ้าหนูได้เป็นน้องค่ายหนูจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด แล้วก็หนูจะนำประสบการณ์ในค่ายนำมาต่อยอด เพื่อทำประโยชน์ให้มากที่สุดเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ แล้วเจอกันที่ค่ายนะคะค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูเพิ่มพูนความรู้ในการศึกษาสิบแปดปีที่ได้นำเนินมา เพื่อนักเรียนหมอไปทั่วฟ้าเมืองไทยจัดทิดานามนคนนี้ จึงวอนพี่ใครได้โปรดจงเห็นใจ เก็บพี่นินพิจารณาไว้ อยากเป็นน้องไทยสารฟันฉันอยากเป็นคู่